ำหรับประโยค boleh mengajukan satu pertanyaan lagi แปลว่า ขอถามอีกคำถามหนึ่งคำว่า boleh แปลว่า สามารถ หรือขอคำว่า mengajukan แปลว่าเติม ตั้งคำว่า satu แปลว่าหนึ่งคำว่า pertanyaan แปลว่าคำถามคำว่า lagi แปลว่ากว่า อีกครั้ง สำหรับสำนวน mengajukan satu pertanyaan lagi แปลว่าอีกคำถามหนึ่งสำหรับประโยค iya saya mendengarkan anda แปลว่าได้ค่ะดิฉันฟังคุณอยู่ ประโยคนี้อาจจะแปลเป็นภาษาไทยทั่วๆไปได้ว่า เชิญถามได้เลยค่ะคำว่า mendengarkan แปลว่าฟัง